โอ้ยเออเขาปั้นกับเคมาสวยงามคุณยี่แปดพันเอ็ดเข้าไป แล้วตามด้วยพัดมาครับ เปลี่ยนเป็นวายครับผม แล้วไหลเป็นเคเข้าไปต่อครับผม แล้วช็อตนี้มีอีกไหม โอ้ยมันยังมีอีกนะฮะ ได้มาอีกสามพันหกร้อยสี่สิบครับผม โอ้โหสวยๆนะกำไรแล้วนะครับ ผมบอกเลย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 โอ้เจไม่ลงว่ะเออได้กระบองกับพัดม่วงมาสวยงาม ครับผมได้เข้าปั้นตามเข้ามาต่อนะฮะ โอ้โหสวยๆครับผมได้มาอีก210นะครับผมไอ้ครับผมอุ้ยสวยงามฮะจอนนี้แมวทองมาครับผมแมวทองกับเจกับเข้าปั้นมานะฮะสวยๆครับคูณสิบสี่เข้าไปนะครับผมได้มาทั้งหมดเท่าไหร่หกพันแปดร้อยแปดสิบแปดะครับผม โคตรสวยนะครับผมไปก็ผมกดซื้อสเก็ตเตอร์บ้างเลยดีกว่านะฮะโอ้โห ข้างนอกมาขนาดนี้ข้างในมันต้องมาดุกว่านี้แล้วมั้งไปครับผมเปิดมาไม้แรกเก็บคูณไปก่อนนะครับผม โอ้โห ไปฮะ เออคิวมาสวยงามครับผมแล้วตามด้วยอะไรต่อไหมโอ้โหวิคูณแปดไป แล้วนะผมช็อตนี้สิบไปแล้วครับผม แต่ก็ไม่เห็นวี่แววจะได้เงินเออมาแล้วครับผมเข้าปั้นมาหนึ่งอันแล้วแล้วยังไงแมวทองเข้ามาให้อีกทำไมก็ไม่รู้นะครับผม ไปต่อฮะอยู่แปดหมุนนะครับผม ยังอย่างน้อยก็ถือว่ายังดีเก็บคูณไปได้นะครับผม เออเจมาสวยงามครับคูณ 16 เข้าไปครับผม 80 ดอกนี้ เข้าปั้นเข้ามาต่อครับผมเปลี่ยนเป็น Y ฮะได้ A เข้าไปต่อครับผม แล้วยังไงแค่เคลงมาอีกฮะดีครับผมจำจริงๆฮะเออนึกว่าจะได้ต่อนะครับผมได้มาพันแปดนะครับผมดอกนี้ ไปต่อครับผมอยู่ที่แค่หมุนนะฮะโอ้ว้าวไป แล้วยังไงต่อเคมาสวยงามนะคูณ18 เข้าไป270ดอกนี้โอ้โหน่าจะเปลี่ยนเป็นขับปั้นนะนี่ก็เจก็ยังดีโอ้โหเสียดายว่ะแล้วยังไงโอ้โหคูณ22ไปแล้วนะครับผม แล้วยังไงต่ออืมคูณจังเลยตังก็ไม่จ่ายนะฮะโอ้โหเออขับปั้นกับเคมาสวยงามคูณ28พันเอ็ดเข้าไป แล้วตามดือพัดมาครับเปลี่ยนเป็นวายครับผมแล้วไหลเป็นเคเข้าไปต่อครับผม แล้วช็อตนี้มีอีกไหมโอ้ยมันยัมีอีกนะฮะได้มาอีก3ามพันหกสี่สิบครับผมโอ้โหสวยๆครับกำไรแล้วนะครับผมบอกเลยไม้สุดท้ายแล้วนะฮะเจมาสวยงามฮะคูณ30 เข้าไป 300ครับผมโอ้โห แถมนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าแถมได้มาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมได้มาทั้งหมด 6,530นะฮะโอ้โหนี่เขาถือว่าสวยนะฮะได้กำไรนะครับผม